ออกตามเดิม ขออย่าไว้กับแม่เข้ามาด่าอีกเออ เวลาดูเลขก็ดูของจริงด้วยนะคะ อย่าดูแต่ของปลอมหลายพี่น้องดีโตนคอยถอย่ำด่ากับดาแบบถ้ามันเป็นเลขจริง ๆ แล้วด่าแบบว่าอ้ยตกกับกูกะเอออะด่าเลยวัดเต็มนะคะ บอกก่อน บวชกันวัดเต็มเลยจ้ะ คนศรัทธาพญาพญานาคเยอะมาก หนึ่งก็บอกว่าหนึ่งศรัทธาพญานาคแต่หนึ่งไม่เคยบอกให้ใครมาศรัทธาหนึ่งเพราะว่า ตัวหนึ่งไม่ได้น่าศรัทธาเลยเลยค่ะคอยกระปากหมาคอยกระว่าวยังสี่คอยกระเป็นยังสี่แต่ไหนแต่ไรเลยแม่หนูขอเปลี่ยนเพลงให้ เข้าเลยหกประตูประตูบนประตูล่างเข้าให้หมดค่ะ ห้างจะอั้นไหมคะ ห้างก็อาจจะมีบ้างนะคะ ในบางห้าง ห้างไหนอั้นก็อย่าไปเข้าเขาค่ะ เข้าห้างที่ไม่อั้นไปหนูหาเพลงที่เขาขอก่อนนะคะว่าให้ตีเลขเด้ไม่จะมาหาย ข่อยยกมือไปตีหวยมาได้เด้นี่ โอ้กูประกาศชูมือแล้วกูเก็บไปข้างหลังก่อนบัดทีนี้ ไหนเปิดทักถามกันเลยค่ะ ห้างอั้นรถสนั่นเลยค่ะ เออจักสีมาจัดโปรโมชั่นสแต็กอย่างมือนี่เนาะวิ่งผู้ขี่เขารถยุหันละครึ่งราคานะ ห้างนะรถลดจ่ายยี่สิบจังสี่ห้างเอ้ยไม่จะห้างใจอย่างว่าแม่มันตื่นมาส่งเขาต้องตื่นเจ้าหัวดอกบัวตื่นพระเจ้า มาเท่าตื่นลิงทองก็พี่ชาย มันก็คงม่มีความมีพี่รู้องเแี้ย มึงอ่ะ อีสัตว์เอาไปเลย เสื้อที่ห้างตัวเท่าไหร่คะ เสื้อที่ห้างใครขายเออหนึ่งเนี่ย ขายตัวละ 94 บาท 49 บาทนะคะ มี 2 ราคา 49 บาทกับ 94 บาท จำได้น้องลุ่งหำล็อกดาวโจนออกเลขครับ หำใหญ่หำน้อยนะในนึ่งกระเจ็ดตีวอาลิงหำคิดหอดผู้เบาเลยเว้ยเนาะเว้ยเบาเรื่องนี่แล้วมันก็สิเป็นเสียวช่องน้อยเด้บัดที่นี่ดีใจมาทันสวัสดีค่ะ วันนี้จุดไหมไม่ได้จุดค่ะ วันนี้เซาจุดหนึ่งเลาะหนึ่งววดหนาววดหน้าจัดให้ปังปังปูริเย่เลย โอ้ย สวัสดีคุณพอใจด้วยครับ 94 บาทค่ะ 94 บาท ไปนอนใช่ไหม เออไป แม่ผู้ชายผมทองเขาบอกว่ารอแม่เอาพวงมาลัยไปไหว้เขาพนา โอ้ยไหว้เจ้าของน่ะล่ะกูไปไหว้มึงกูไหว้หมาดีกว่าบ่ไหว้ดอกไหว้เฮ็ดหยังเป็นพ่อเป็นแม่กูติบูเม็นพ่อเป็นแม่กูแหมสิไปไหว้เฮ็ดหยังถ้าเบิ่งผู้ใดสิไหว้ผู้ใดนั่น อาชื่อนะสวัสดีหนูดีค่ะ สวัสดีน้องเน็ตค่ะแล้วยี่สิบคนนี้ค่ะคุณค่ะ ส่งเซลวันที่หนึ่งเหรอใช่แล้วค่ะ ส่งเซลวันที่หนึ่งค่ะ ส่งไปทุกคนได้ใส่พร้อมๆกัน ผู้หญิงที่ไม่เคยเจอหน้าแต่อยากกอดที่สักครั้งเป็นอ้อยได้เลยอยากมาเจอกันเหมือนกันเจ้าไผ่ซีไวไผ่เออทะเบิงโหลด ซื้อลอตเตอรี่ได้สองพันใบห้างเพิ่งเปิดสุดยอดไปเลย อย่างน้อโอ้ยพ่อ มึงช่วยเอาอันนี้ออกไปจากหัวกูหน่อยเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาตีเป็นเลขแล้วเนี่ยเร็วๆ มันเอาออกได้ไหม เร็วๆ เฝ้าเฝ้าอู้ยังเห็นเนาะ โอ้ยข่อย ปรากฏการเข้าห้างแห่งชาติ เศรษฐกิจของเราก็จะจะเจริญรุ่งเรือง แต่นี้ไง พี่ไม่ได้เข้าดีหรือไหม ก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะบอกูได้แล้วกูขอมึงได้บออุ้ยจังแมนคักเนาะอีพอขอกูได้แล้ว กูขอมึงได้บอกูเศร้าเหงวดนึงกับพ่อแล้วนี่สีเอายังนักหนา กูให้กูให้ตัวเดียวซ้ำนี่แม่มันสิมีปัญหาอย่างสิบ่ให้กูให้เลยติมันก็บ่ได้ กูก็สิให้คือเก่านั่นล่ะกูก็สิให้จุดหนังวดหนักจุดอีหลีมึงถ้าเบิ่งโลดจุดอีหลีนึกถึงคนใดเนี่ยสูสูบ่ได้สูก็นึกถึงคนใดเนี่ยโอ้ยมันสิบ่มีศูนย์ดอกบ่งวดนี้นะรักร้อยนะสิบ่มีศูนย์บ่ ก็เป็นูนหลายเนาะจับไปใส่กันโลดจับไปชนกันโลด ชนกันโลด แมม ไม่ยีรีต่อไม่มีองค์ค่ะแม่องค์ไม่มีค่ะเออผู้ใดก็มีหลายอยู่พระเขาบอกว่าเขาได้นะเขาถูกนะไปซื้อที่ไหนเนี่ยน่า อู้ กูไม่จ้าสีจังได้หายไปแต่เพียงเนาะอีเดียสุมบะมีดวงซุ่มซื้อบ่ได้ สูนย์มานสีไปรักร้อยบ่เนาะนี่เนาะได้สีก้ามาแล้วหนึ่งพันใบ คันมันบอกออกสิว่ามันจุดไฟเผาบ้านข่อยเลยติ มันจุดไฟเผาบ้านข่อยเลยอ๋อหนึ่งพันใบอ๋ออ๋อจำลอตเตอรี่หนึ่งพันใบอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วโอ้ได้ลอตเตอรี่ตั้งพันใบสุดยอดเก่งไวมากแสดงว่าห้างเปิดธนาคารแบบนี้หลายคนรอเพิ่งไม่หนึ่งค่ะจะอดตายกันอยู่แล้วอยู่บ้านเพื่อชาติ อยู่เพื่อชาติแต่ยะ แต่แต่ชาติไม่ช่วยกูเลย มีคนเขาว่าน้่นหนึ่งล็อกหวยกกองสลากคิดได้ไงตลกมากโอ้ยหามันเอาหลักฐานมาโหลดไหมเอ้ยคันมันมีแหละหนูโหข่อยสีแหกนี้ โอ้ไม่ได้ ถ้ามันมีข่อยสีเลือกแห่งหวยตลอดชีวิตค่ะเก่งอ่ะหำบอยยหาว่าเรื่องหำเศร้าเศร้าเศร้าเศร้าไล่ข่มันสิปิวใช่ค่ะ จำพี่เตได้จำพี่เตได้ แสดงว่าห้างพี่เขาไม่ปิดได้ตั้งพัน ใบ ใช่แล้ว ห้างเขาต้องไม่ปิดเขาเลยได้พันใบกำลังจะง่วงแม่พูดองค์องค์ตื่นเลยจ้ะนั่นน่นนะคนชอบองค์อ่ะพี่เขาก็ใจดี คือแบบคือโชคดี แต่ว่าเขาได้ลอตเตอรี่พันใบแล้วว้าบดธรดาเดิไปรักจุดทูบให้จะมืออันบ่ท่านคือสีตาอยากหัวมันคนสื่อมันกัสีสื่อบ่ท่านคือกันค่ะเจงพวนแล้วแม่ ได้ตัวใดได้ตัวใดมาบอทันตีห้างใครเปิดก็ไปเลยจ้า แม่น้ำหนึ่งจุดแม่นมากก็อยากจุดอยู่ค่ะ ผู้ใดเฮ็ดถูกก็มาให้เนี่ยค่ะ เพราะว่าบอกเคยบอกเคยหลุดเลยค่ะ เลขถูกเขาตลอดเลยค่ะก็อยากซีรู้เหมือนกันนะคะขั้นจุดแล้วมันเป็นหนาลุงมันลุงเสียกบอก็อยากรู้คือกันค่ะ ถ้าจุดแล้วลุงออกก็โอ้ย ีิแก้บนโดยอย่างดีเนาะและหลายคนจะชอบถามว่า หนูเจอดราม่าขนาดนี้ โดนด่าโดนว่าขนาดนี้หนูผ่านมาได้ยังไง หนูผ่านมาได้เพราะว่า หนูเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าหนูมีกำลังใจที่ดี หนูก็จะอยู่กับสามีพอเวลาที่เขาเริ่มเข้าไปดูอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยสามีจะปัดโทรศัพท์เลยค่ะแกจะหยอกกันอะไรเงี้ย คือ คือหนึ่งจะบอกว่า คำด่าหรือคำว่าหรืออะไรต่างๆ นานาดราม่าที่มันเกิดขึ้นอะถ้าสมมติว่าจิตใจ ของของคนที่เขาแบบได้รับอะไรแบบเนี้ยเขารับไม่ได้อ่ะ มันมันมันมีสิทธิ์ที่เขาจะแบบฆ่าตัวตายได้เลยนะ บางคนนะ